ถ้าหากว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 ของเราเกิดอาการค้างนะครับ ชาร์จไม่เข้าบ้างหรือว่าปัญหาอะไรที่เป็นพื้นฐาน ทำให้ตัวเครื่องไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร มาชมในคลิปนี้กันนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะออกแบบมาดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็จะต้องมีบางครั้ง บางคราว หรือว่าบางโอกาสครับที่อาจจะเกิดปัญหา เครื่องแห้งเครื่องค้างหรือว่าไม่ตอบสนองในการใช้งานยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้บางทีที่เราใช้งานแอปพลิเคชันบางตัวไปนะครับอาจจะค้างไม่สามารถที่จะตอบสนองการทำงานของเรา หรือว่าใช้ไปเครื่องร้อนเกินไปหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจนทำให้เครื่องนั้นใช้งานไม่ปกติสำหรับ iPhone SE รุ่นที่2เราจะทำการบังคับรีสตาร์ทได้อย่างไร ซึ่งการบังคับรีสตาร์ทหรือว่าการทำฮาร์ดรีเซ็ตของ iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้น จะมีความคล้ายคลึงกับ iPhone 8 iPhone 10 iPhone 10s 10s Max แล้วก็ iPhone 11 ทุกรุ่นนะครับวิธีการก็คือให้กดปุ่มเพิ่มเสียง ลดเสียง แล้วก็ปุ่ม power ด้านข้างนะครับค้างเอาไว้ แบบนี้นะครับ เพิ่มเสียงปล่อย ลดเสียงปล่อย กดปุ่ม power ค้างเอาไว้เรื่อยๆครับ จนขึ้นหน้าต่างในลักษณะนี้ครับจะบอกว่าให้เลื่อนเพื่อปิด เราไม่ต้องทำอะไรนะครับกดค้างเอาไว้เรื่อย ๆ จากนั้นเครื่องจะดับไปและรอให้เห็น Apple โลโก้เราถึงปล่อยมือออกนะครับ ล้วหลังจากนี้ก็รอครับเพื่อที่จะให้เครื่องทำการรีบูตเข้ามาที่หน้าหลักโฮมสกรีนนะครับ ขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่เครื่องค้าง เครื่องไม่ตอบสนอง บน iPhone SE รุ่นที่2ถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่ครับวิธีการง่ายๆ แบบนี้ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับเราจะมีเทคนิคต่าง ๆ ของทางฝั่งอุปกรณ์ Apple มาให้ชมกันอย่างหลากหลาย พร้อมกับข่าวสารอื่นๆ มาอัปเดตให้ชมกันอย่างแน่นอน ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go